ได้ โอ้โห สกปรกมากเลยเติมมาก่อน โอ้ ดูใบพัดนะครับเดี๋ยวเราจะถอดใบพัดออกสลักออกโอ้โห ใบพัดจะกปกมาก นะครับ

สภาพก่อนที่จะล้างนะครับโอ้สกปรกมากนะครับ ล้างข้างหลังนะครับ างนะครับ Yeah.